ครับผู้เรียนทุกท่านครับ ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิพนธ์ทิพย์ศรีนิมิตนะครับจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งในการเตรียมสากิจศึกษานะครับ ซึ่งถือว่าเป็นหัวข้อที่เป็นหัวใจหลักในการที่ทำให้เรานี่ครับทำงานได้สำเร็จผลหรือไม่นะครับหัวข้อที่พูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน ถามว่าทำไมเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ก็เพราะว่าในการทำงานเนี่ยครับถ้าหน่วยงานหรือองค์กรนั้นนะครับ มีผู้ที่ทำงานเนี่ยมีคุณธรรมและจริยธรรม แน่นอนครับการทำงานก็คงจะสำลิดผลและก็ไปได้อย่างราบรื่น ในทางตรงข้ามครับ ถ้าคนในหน่วยงานหรือในองค์กรนี่ครับ ขาดคุณธรรม ไม่มีจริยธรรมในการทำงาน แน่นอนครับความรับผิดชอบหรือความถูกต้องเนี่ยมันก็จะมี เกิดความไม่ตรงไม่ตรงตามประเด็นที่เราว่ากัน เพราะฉะนั้นเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญ และทุกคนจะต้องตระหนักในการเตรียมสากิจนะครับ เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจที่พวกเรานี่ต้องเรียนรู้ แล้วก็ต้องเข้าใจว่าการทำงานที่ดีนั้นอยู่พื้นพื้นฐานของคำว่าเป็นคนดี แล้วก็มีแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงาน ซึ่งครูคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นวันถือโอกาส ที่จะบรรยายหัวข้อนี้ให้พวกเราฟังแล้วก็ได้คุยกันให้เข้าใจนะครับ ขอให้ทุกคนเนี่ยเตรียมความพร้อมตรงนี้ที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่อไปครับ